Google Sheets Google Sheets เป็นแอปสร้างแผ่นตารางทำการ Spreadsheet เหมือนกับไฟล์บนโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ สามารถเปิดแก้ไขไฟล์ Spreadsheet ล่าสุดได้ทันที แบ่งปัน และทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใน Spreadsheet เดียวกันได้ รองรับการจัดการกับตาราง ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับ บวก ลบ คูณ หาร หรือฟังก์ชันอื่น ๆ Google Sheets สามารถทำงานได้โดยที่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ รองรับการเปิดไฟล์ Spreadsheet แบบต่างๆ ได้มากมาย โดยไม่ต้องติดตั้งที่เครื่องเลย สามารถใช้งานบนเว็บได้ โดยไฟล์จะถูกบันทึกไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google ค่ะ ทำให้สามารถเปิดใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงมีเว็บเบราว์เซอร์ และอินเทอร์เน็ต และมีระบบ Real Time Save อัตโนมัติ ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถเซฟหรือเ์พอร์ตออกมาใช้งานกับ Excel ที่เครื่องของเราได้อีกด้วย ทำให้การทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ มีประโยชน์มากในการเอาไปใช้งาน เช่น ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน บัญชีรายจ่าย สร้างแผนภูมิเพื่อนำเสนอข้อมูล รวมไปถึงฟอร์มหรือแบบสอบถาม แบบทดสอบออนไลน์สำหรับเก็บข้อมูลก็ได้ค่ะ การใช้งานของ Google Sheet s นะคะ จะต้องเป็นสมาชิกในระบบก่อน โดยใช้บัญชีของ Gmail ก็จะสามารถใช้บัญชีดังกล่าว เข้าสู่ระบบ Google Sheet s ได้ทันทีค่ะ โดยเลือกไอคอน Apps คลิกเลือก Sheet Google Sheet s จะปรากฏเมนูต่างๆ ดังนี้ค่ะ เมนูสำหรับสร้างเอกสารประเภทอื่น ๆ ได้แก่ Docs Slides สร้างเอกสารใหม่ เอกสารต้นแบบ เอกสารที่มีอยู่แล้ว กำหนดความเป็นเจ้าของ สถานะการเข้าถึงล่าสุดค่ะ เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนการจัดเรียง หรือเปิดเอกสารจาก Google Drive การสร้างเอกสารแบบแผ่นตารางทำการ spreadsheet เลือกสร้างเอกสารที่กระดาษเปล่า blank หรือสร้างชีตจากเอกสารต้นแบบ template gallery หรือจากเอกสารที่มีอยู่แล้วได้ตามต้องการค่ะ จะปรากฏหน้าต่างเอกสารที่คล้ายคลึงกับโปรแกรม Excel สามารถตั้งชื่อใหม่ที่ Untitled Spreadsheet ค่ะ จะพบกับแถบเครื่องมือ กระดาษทำงานที่เป็นตารางแบบมีคอลัมน์ และโรเครื่องมือจัดการแผนงาน สามารถทำสำเนา เปลี่ยนชื่อ และปรับตำแหน่ง ป้องกันแผนงาน รวมทั้งตั้งค่าการป้องกันแผนงานได้ค่ะ ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อเอกสารให้ดับเบิลคลิกที่ชีตแล้วเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะ เครื่องมือปรับแต่งรูปแบบตัวเลข สามารถกำหนดลักษณะของตัวเลขในรูปแบบต่างๆได้ เช่น สกุลเงิน ร้อยละ ทศนิยม วันที่ เวลา เป็นต้นค่ะ เครื่องมือปรับแต่งแบบอักษร สามารถปรับขนาด ลักษณะ และสีของตัวอักษรค่ะ เครื่องมือปรับแต่งเซลล์ หรือช่องตาราง สามารถปรับแต่งสีเส้นขอบ และการจัดเรียงตัวอักษร รวมถึงการผสานเซลล์ได้ด้วยค่ะ เครื่องมือจัดเรียงแผนงาน ที่เมนูข้อมูล Data จะสามารถจัดเรียงแผนงานให้เรียงลำดับตามตัวอักษรได้ เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรายชื่อค่ะ การนำสเปรดชีตที่มีอยู่แล้วเพื่อแก้ไขหรือเผยแพร่ ให้คลิกไปที่ ไฟล์ เลือก Import ค่ะ จะมีหน้าต่าง Import ไฟล์สามารถเลือก My Drive Share with me Recent และ Upload คลิกที่ Upload ค่ะ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์เข้ามา จากนั้นคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วเปิด Open ค่ะ สามารถเลือกรูปแบบการนำเข้าได้ 3 แบบนะคะ จะสามารถสร้างเป็นสเป s h ชีตใหม่เลย หรือว่าแทรกสเป s h ชีตใหม่ หรือแทนที่สเป s h ชีตค่ะ เมื่อกำหนดเสร็จแล้วให้คลิกนำเข้า Import ค่ะ